สวัสดีครับ ในหัวข้อแรกนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ทำให้เราสามารถแปลข้อมูลจากรูปแบบตารางให้กลายเป็นรูปแบบที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ เครื่องมือที่ว่านี้เราเรียกว่า Quick Analysis โดยเครื่องมือ Quick Analysis นี้จะช่วยให้เราสามารถแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูล ให้กลายเป็นลักษณะของข้อมูลที่มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น รูปแบบของกราฟประเภทต่างๆ หรือรูปแบบของช่องเซลล์ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขที่เราตั้งขึ้น ถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเรียนกันนะครับ สวัสดีครับ ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นนะครับ โดยขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลนี้ ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากนะครับ เพราะการที่เราจะนำโมเดลไปใช้งานได้จริง เราจะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลก่อนว่า มีผลของประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่นะครับ โดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบการจัดการข้อมูล พื่อจะใช้สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลนะครับ โดยมี 3 รูปแบบที่ใช้กัน 1. รูปแบบที่เรียกว่า Self Consistency Testing นะครับ 2. รูปแบบที่เรียกว่า Percentage Split Data Testing และสุดท้ายนะครับ 3 ก็คือรูปแบบของ Cross Validation Testing นะครับ เรามาดูรูปแบบที่ 1 ก่อนนะครับ รูปแบบที่1ที่เราเรียกว่า c e l l consistency testing คืออะไรนะครับ c e l l consistency testing ก็คือการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดล โดยที่เราใช้ชุดข้อมูลตัวเดิมกับการฝึกสอนข้อมูลนะครับ จากตัวอย่างในรูปนี้นะครับจะเห็นว่า ณตอนนี้เรามีเทรนนิ่ง Data หรือว่าชุดข้อมูลฝึกสอน ให้สำหรับตัวโมเดลทั้งหมด 5 example นะครับประกอบด้วย attribute ทั้งหมด 4 attribute นะครับ เพศที่พักอาศัย เกรดเฉลี่ยจบมัธยมปลาย และเกรดเฉลี่ยจบชั้นปีที่ 1 โดยมีคลาสคำตอบก็คือตัวสำเร็จการศึกษา ประกอบด้วยคลาสอยู่ 2คลาสก็คือใช่ และไม่ใช่ นะครับ หลังจากเราได้โมเดลแล้วนะครับ เราต้องการจะประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดล เราก็นำข้อมูลที่เป็น testing data หรือว่าชุดข้อมูลทดสอบ เข้าไปให้กับโมเดล เพื่อประเมินประสิทธิภาพออกมา นะครับ แต่ชุดข้อมูลทดสอบในวิธีนี้ก็คือชุดข้อมูลที่เหมือนกับชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกสอน นะครับ วิธีนี้จึงจะได้ประสิทธิภาพของตัวโมเดลที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากๆนะครับ แต่ไม่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้จริงเท่าไหร่นะครับ รูปแบบที่2นะครับก็คือรูปแบบที่เราเรียกว่า percentage data split testing นะครับ หรือว่าเรียกสั้นๆว่า data split data split คืออะไรนะครับ ก็คือการที่เรามีชุดข้อมูลอยู่หนึ่งชุด แล้วเราทำการแบ่งชุดข้อมูลชุดนั้นออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำไปใช้เป็นชุดข้อมูลฝึกสอน หรือที่เราเรียกว่า Training Data ส่วนที่ 2นำไปใช้สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของตัวโมเดล ที่เราเรียกว่าชุดข้อมูลทดสอบหรือ Testing Data นะครับ โดยยกตัวอย่างเช่นนะครับ เราต้องการแบ่งข้อมูลออกเป็น 80 20 หมายความว่ายังไง หมายความว่าจาก 100%นะครับ เราจะทำการแบ่งร้อยละ80 ไปเป็นชุดข้อมูลสำหรับการฝึกสอน เพื่อสร้างโมเดลอีกร้อยละ 20 ใช้สำหรับการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดล นะครับ จากตัวอย่างนี้เรามีข้อมูลทั้งหมด 10 example นะครับ หรือว่า 10 ตัวอย่าง เราจะแบ่ง 8 example นะครับสำหรับฝึกสอนเพื่อสร้างโมเดล อีก 2 example เราจะใช้สำหรับการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลนะครับ โดยในการนำไปใช้จริงนั้น ตัว example หรือว่าตัวข้อมูล ไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับกันนะครับ มันจะใช้ได้ผลดีถ้าเราใช้ลักษณะของการสุ่มข้อมูลในแต่ละส่วน และมาถึงรูปแบบของการจัดการข้อมูลตัวสุดท้ายนะครับ ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า cross validation testing หรือบางทีเราจะเรียกว่าเป็น K4 f o testing นะครับ มันคืออะไร มันคือการที่เราแบ่งชุดข้อมูล ออกเป็นชุดข้อมูลย่อย หลายหลายชุด โดยชุดข้อมูลย่อยที่เราแบ่งนี้ จะต้องมีขนาดหรือว่าจำนวนของตัวข้อมูลเท่า ๆกันนะครับ ดังนั้นจำนวนกลุ่มย่อย หรือว่าจำนวนชุดข้อมูลย่อยที่แบ่งขึ้นนี้ ก็คือการกำหนดเป็นค่า k นะครับเช่นเราบอกว่าเราจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย หมายความว่าเรากำหนดค่า k เท่ากับ 5 หรือถ้าเราบอกว่า10 fold validation ก็หมายความว่า เราจะทำการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นชุดข้อมูลย่อยๆ ทั้งหมด 10 ชุดนะครับ โดยการทำงานของตัว cost validation นะครับ ยกตัวอย่างเช่น เราบอกว่าเราใช้การแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 5 กลุ่ม หรือว่า5 5K นะครับ5ฟจากข้อมูล 10 example หรือว่า 10 ตัวอย่างนะครับ เราจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอย่างละ2 example จากนั้นลักษณะการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดล ด้วยวิธีนี้ เราจะกำหนดให้ข้อมูลกลุ่มย่อย 1 ชุด ใช้สำหรับเป็นชุดข้อมูลทดสอบ และที่เหลือจะใช้สำหรับเป็นชุดข้อมูลฝึกสอน และจะมีการสลับ แต่ละชุดข้อมูลย่อยให้ทำหน้าที่เป็นชุดข้อมูลทดสอบ1ชุด และที่เหลือเป็นชุดข้อมูลฝึกสอนสลับไปแบบนี้ จน ชุดข้อมูลย่อย ทั้งหมด เป็นชุดข้อมูลทดสอบได้ครบแล้ว นะครับนี่คือวิธีสุดท้ายนะครับ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องด้วยประสิทธิภาพของตัวโมเดลที่ได้ จะมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับ ในคลิปนี้เราก็ขอจบ เพียงแค่นี้นะครับ หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งข้อมูลหรือว่าการจัดการข้อมูลเพื่อ นำไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลนะครับ โดยในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวคีย์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลแบบต่างๆนะครับ สวัสดีครับ